พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน p t e c h แลบทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย แบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครับ โดยแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้ต้องผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบ ที่ได้มาตรฐานและได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ายานยนต์ไฟฟ้านั้นมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อการใช้งานครับ สวทช และบริษัท Mercedes-Benz Manufacturing ประเทศไทย จำกัดลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมในยานยนต์ไฟฟ้า โดยให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ p t e c สวทช เป็นแลบทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนโดยเริ่มต้นจากการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดของบริษัทที่จะเกิดขึ้น นในปีนี้ ความร่วมมือของ 2 หน่วยงานนี้ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานแลบทดสอบแบตเตอรี่ในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเดียวกับศูนย์ระดับโลก และยังเป็นการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยพีเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000